สำหรับคำกริยาเป็นคำกริยากลุ่มที่3เช่นกัน แปลว่าเห็น กริยาตัวนี้จัดเป็นกริยาที่ลงท้ายด้วย er เช่น เดียวกับคำว่า sortir partir ซึ่งจัดเป็นกริยากลุ่มที่3แต่วิธีการกระจายจะไม่เหมือนทั้ง sortir partir และ sentir ลองดูรูปกระจายของกริยาตัวนี้กันเลยค่ะ je vois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 เราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านผู้ชายอีกทีนะคะ Je vois tu vois il voit elle voit nous voyons vous voyez il voit elle voit อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ